สวัสดีผู้ติดตามช anel อัพชัย อยู่นะครับ ผมก็จะมาแนะนำอีกเว็บหนึ่งนะครับ เป็น vpower.com นะครับ ก็การทำงานก็ง่ายๆครับ ให้เข้าไปที่นี่นะครับ จะมีสายฟรีอยู่นะครับ สายฟรีก็ทำได้นะครับ สามารถสมัครได้นะครับ การสมัครก็ไม่ได้ยุ่งยากครับ เพียงแต่ว่าตอนสมัครเนี่ยตอนลงทะเบียนเนี่ยไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ศูนย์นะครับ การลงทะเบียน ไม่ต้องใส่ศูนย์ สมมติว่าเบอร์ศูนย์ เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสามหกเจ็ดแปดเก้าสมมติเป็นแบบนี้นะครับให้เราตัดศูนย์ออกนะครับ ไม่ต้องใส่ศูนย์นะครับ แล้วก็รหัสผ่านสร้างรหัสผ่านสองช่องสองช่องนี้ นี่นะครับสองช่องนี้ ใส่รหัสผ่านให้เหมือนกันนะครับ ส่วนรหัสผู้แนะนำเนี่ยจะมี จะมีให้นะครับตอนที่กดลิงก์สมัครนะครับแล้วก็หลังจากนั้นให้กดรับ SMS ตรงนี้นะครับ หลังจากกรอกเบอร์มือถือแล้วนะครับให้กดรับเบอร์ SMS นะครับจะมีข้อความแจ้งมานะครับให้เรากรอกรหัสเข้าไปตรงนี้ หลังจากนั้นให้เรากดลงทะเบียนเป็นอันเสร็จเรียบร้อย หลังจากนั้นระบบจะเด้งมาหน้านี้นะครับ เราเข้าสู่ระบบพอเราเข้าสู่ระบบมาจะเป็นแบบนี้นะครับสัญญาสิ่งที่ 1 ชวนเพื่อนมาเติมเงินรับ 20 บาท 2. ชวนเพื่อนมาเติมพลัง 3 คนยกเป็นเลเวล2 รับข้อเสนอ 99 บาท ชวนเพื่อนเติมพลัง 10 คน โดดเป็นเลเวล3รับข้อเสนออุปกรณ์ 199 บาท และ 3 หากเพื่อนของคุณซื้ออุปกรณ์คุณจะได้รับ เงินรับเจ็ดเปอร์เซ็นของราคาอุปกรณ์ ถ้าเพื่อนของคุณเชิญเพื่อน คุณจะได้รับสี่เปอร์เซ็นของราคาอุปกรณ์ด้วย คะแนนของเพื่อน ชวนเพื่อนมาด้วย คุณจะได้รับเพิ่มอีกสามเปอร์เซ็นของราคาอุปกรณ์นะครับหากคุณมีข้อควรระวัง คุณสามารถซื้ออุปกรณ์ที่มีแสง 199 เพื่อลองใช้งานได้ด้วยผลิตภัณฑ์และโอกาสที่ดี เช่นนี้ เชื่อว่าคุณจะไม่พลาดโอกาส ก็ลองเข้าไปอ่านกันดูนะครับกดเข้าใจ หลังจากนั้นนะครับ ให้เรามาที่ฉัน เข้ามาตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวนะครับตัวบัตรนะครับแล้วเข้าไปตั้งค่าเรียบร้อยนะครับ ตรงนี้รหัสเชิญเพื่อนนะครับ เราสามารถกดคัดลอก คัดลายมือคำเชิญได้เลยนะครับ แล้วไปส่งให้เพื่อนได้นะครับอ่ะแล้ว ผมก็จะมาสอนวิธีฝากเงินนะครับ ว่าวิธีฝากเงินต้องทำแบบไหนทำยังไงบ้างนะครับอ่าอันดับแรกเลยครับกดที่เติมเงินอ่าเลือกอ่าเลือก199นะครับอ่าหลังจากนั้นเรากดเติมเงิน จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเลือก True Money หรือว่าสแกนผมขอเลือกเป็นสแกน QR กดยืนยันครับ หลังจากนั้นนะครับให้เราแคปหน้าจอหน้านี้นะครับ แล้วก็เข้าไปที่แอปธนาคารของเรานะครับอ่ะผมขอไปโอนแอปหนึ่งนะครับหลังจากเราโอนเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับรายการ ใบแจ้งหนี้การชำระเงินสำเร็จชำระบินของคุณเรียบร้อยแล้ว โปรดปิดหน้าหน้าแรกนี้ กดกลับแบ็กกลับไปเลยครับ แบ็กกลับไปให้หมดเลยรีเฟซทีนึงครับอตอนนี้เราเป็นเลเวลหนึ่งแล้วนะครับ เป็นเลเวลหนึ่งแล้วนะก็หลักการทำงานก็ง่าย ๆ ครับ กดเข้าไปที่สอเสือตัวนี้นะครับ มนูที่สอง่าหลังจากนั้นที่เรากดจ่ายฟรีไปแล้วนะครับ ให้เรามากดตัวนี้ครับ 199 บาท นะครับ จะมีรายได้ ชั่วโมงละ 0.55 นะครับ ก็ถอนได้ขั้นต่ำ60 บาทนะครับ เรากดซื้อไปเลยนะครับซื้อสำเร็จแล้วนะครับ ให้เราไปดูที่ รของฉันครับกลับมาที่หน้าหลักนะครับ ไปดูที่อุปกรณ์ของฉันอ่าเราก็จะมี2สองรายได้นะครับ 1 คือฟรี 2 คือลงทุนนะครับ รายได้คือชั่วโมงละ 0.55 สตางค์นะครับ ส่วนสายฟรีรายได้อยู่ที่ 0.15 สตางค์อ่าก็สามารถทำงานได้ในยามที่เรา นอนพักผ่อนหรือว่าเราหลับไปแล้วนะครับทางเรายังทำงานแล้วเช้าตื่นมาเราค่อยมากดรับรายรับก็ได้นะครับ ก็คือปล่อยรันยาวไปเลยนะครับอ่าก็ ไม่มีอะไร เยอะแยะครับ ก็เป็นช่องทางเล็กๆน้อยๆนะครับ ที่ว่าจะสามารถหารายได้ เข้ากระเป๋าได้ ะครับก็ลองศึกษากันดูครับ ก็ถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครแล้วก็ลายกลุ่มไว้ให้ใต้คลิปนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Channel อัพไทยด้วยนะครับสำหรับ วันนี้ก็สวัสดีครับ